เครื่องแกงครัวลุงทิพย์กินเที่ยวนะผม ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับชำไปเลยอยู่กับลุงทิพย์กินเที่ยวนะครับ ผมวันนี้ เดี๋ยวลุงทิพย์จะพาครอบครัวนะครับผมจะไปทำเมนู ผัดเครื่องแกงนะผมโอเค เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ผมขั้นตอนแรกนะครับหมูสับนะครับผมน้ำมันกระจายเลย ผัดหมูให้หอมนะครับผม หมูช่วงนี้ อ่า เป็นหมูหน้าหนาวนะครับผมที่เหนือนะครับผมไขมันค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับ นี่ครับ ประมาณนี้อเคผัดผัดไปเลยครับ ผม อ่านี่ อันนี้เป็น เครื่องแกงนะผมเอารถแกะเครื่องแกงลงไปผัดเลยนะครับผม ส่วนที่เหลือก็ เดี๋ยวผัด เครื่องแกงใส่เนื้อสัตว์ให้เรียบร้อยก่อนนะผมค่อยลงไปผัดจะมีโหระพาใบมะกรูดแล้วก็พริกชี้ฟ้าแล้วก็เป็นแครอทหั่น แล้วก็เป็นตัวผักยาวนะครับ ผม สำหรับท่านไหนนะครับ ที่ไม่ชอบผัดก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับผัดให้หอมนะครับผมเนื้อสัตว์นะครับอันนี้ลงไป กุ้งกับหมึกนะครับเพิ่มไฟสักหน่อยครับผม แล้วก็แครอทนะครับผมใส่ลงไปแล้วก็ถั่วฝักยาวนะครับผม เดี๋ยวเนี่ยประมาณนี้ อูดกับพริกชี้ฟ้านี่ครับชอบเผ็ดก็ใส่ได้เพิ่มสีสันนะครับ ง่ายๆนะครับผมไม่มีพิธีพิธีรีตองอะไรนะครับรถด้วยผงผงนัวหรือว่ารสดีก็ได้นะครับผมตามชอบนะครับผมแล้วก็สีสันเป็นไงครับหยอดน้ำเปล่าไปนิดนึงนะครับนิดเดียวไม่ต้องเยอะนะครับผม น่าจะได้ที่แล้วนะครับ เดี๋ยวเราใส่ผักลงไปเลย เราพาใบมะกรูดนะครับผม ประมาณนี้นะครับ ผมนมสดครับ แต่จริงๆแล้วต้องใส่กะทิเป็นกะทินะครับผม ประมาณนี้นะครับเครื่องแกงหมูสับ ซีฟู้ดนะครับผม อันนี้ ครัวลุงทิพย์ กินเที่ยวนะผมนำเสนอนะครับผมเป็นไงครับหน้าตาประมาณนี้นะครับ สีสันเนาะน้ำตาลยังไม่ใส่เลยนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับ เครื่องแกงนะครับผมหมูสับซีฟู้ดนะครับ ผมฉ่ำไปเลยโอเคครับขออนุญาตรับประทานนะครับผม สวัสดีครับ